เออพยายามจับจังหวะนี่ไปเนาะคะ่ะ พยายามเบิ้งหลายๆเนาะเพราะว่าล้างเทียเขาอาจจะลืมอีหยังสักอย่างไปเออไปเดี๋ยวมานี่หนูน้าเล่นเวลาตอนเก้าโมงเนาะคะ่ะ เวลาดีของหนูน้าเนาะเก้าโมงโอเคเดี๋ยวที่ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอ้โห เออ ก้อนท้องมาค่ะ โอเค ก้อนท้องแตก 120 บาทเนาะค่ะ มา ส่วนมากนี่ เวลาสิไตขึ้นไปเรื่อยๆนี่สิไตได้น้ำก้อนท้องยกเนาะค่ะ หากเสือบอเต้นนี่กะถือว่ายากอยู่นะ เพราะว่าก็สิเข่าแบบแตกนอกคุ้นสิกะโอ้โหค่อนข้างที่สิยากเนาะค่ะ จุดไม่ไปเรื่อยๆสำหรับสูตรที่หนูนาใส่เลนเนาะค่ะหนูนาจะเลน ถ้าสมมติว่าทุนร้อยบาทนะ ว่าที่เปิดมาใส่หกบาทก่อน แล้วก็ออโต้สิบข้างเนาะค่ะเพราะว่าสองร้อยเขาจ้างสิขยับไปเป็นสิบบาทเนาะสามร้อยนี่ขยับไปเป็นยี่สิบบาท แล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เออ แล้วแต่แบบเห็นสมควรเลย ถ้ามากแบบไหนก็ร้องเล่นเบิ้งเนาะ โอเคก่อนท้องเข่าโอ้โหกับไม้อยู่นะร้อยยี่สิบหกบาทเนาะค่ะก็ได้อยู่ เดี๋ยวรอเบิ้งก่อนว่า เบิร์ดออโต้นี่มันจะยังอยู่ในสองรอยบอเออ พยุงไป โอ้โหโอเคร้อยเก้าสิบห้าเปลี่ยนเลยค่ะ มันไกลเคียงอยู่เนาะ ออโต้สิบข้างค่ะ โอเค สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เออจะสามารถกดเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะ ได้ยกหห้าสิบบาท โอเค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 แล้วก็เขากลุ่มี่ไปแกมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเด้เลยวนะเขามีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีกันซุ้มมือเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ่มีทุนเล่นกะแนะนำเขามาได้เลย โอเค โอ้โหโอเคได้โยค่ะ เก็บไว้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวล้อเบื้องตอนเสือเต้น ไว้มันสิไหลลงมาแบบมันสิซอยเขาดันเอาแบบ โต เขาเรียกงอย่างเนี้ยเออมาแล้วโอเคได้สอง สังเกตเบื้องไว้ที่มันไหลลงมาแล้วค่ะ ส่วนมากนี่ซองไม่ค่อยไหลลงมา มันจะเป็นไว้เนาะในรอบแรกอะสวยโอ้โหมาค่ะ ได้ไว้มาซอยโตหนึ่งโอเคคูณสิบเนาะค่ะ เสือเต้น ได้มาแล้ว ได้ฟองแดงเนาะค่ะแปดร้อยบาท เอ้ยคุ้มนะ คุ้มอยู่โอเคเก้าร้อยหกสิบสามไปอนุญาตขยับใหม่เลยเป็นยี่สิบบาทเนาะค่ะ โอเคให้มันทอดพันหนึ่งก่อนเขาจะสิขยับอีกเทียนึ่งเป็น 40 บาทเนาะโอ้หมุนโดนอีกสภาพสวยร้อยหนึ่งค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออก้อนทองมาโอเคก้อนทองมาได้400บาทเนาะค่ะไปขยับไม่ต่อเลย อีกที่สิบบาทเนาะค่ะติดไม่คือเก้าหากผู้ในที่มีเวลาดีๆ เวลาเด็ดๆ สามารถแนะนำหนูนะเขามาได้เลยเนาะค่ะ ในกลุ่มเทเลแกรมเรากดเขามาในกลุ่มเทเลแกรมอยากว่าอีหยังอยากเออ่แนะนำอีหยังกะกดเขากลุ่มเทเลแกรมมา เออแล้วก็พูดคุยกับหนูนะได้เลยเนาะค่ะียังอยากเสนอแนะอีหยังพี่กะกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาเนาะ โดดโอ้โหมาที่จริงเขาติดเขามาเสือโดดมาจาก เอ่องัวโดดนะเพราะว่างัวมันจะกระโดดหนูมันจะชูเสือมันจะเต้น เออยามอนเคยบอกแบบหนูชูชูเล่าไปทัว โอเคค่ะเหลือแปดร้อยไปสิบไม่ห้าเบิร์ดเดี๋ยวเขาจังเปลี่ยนเวลาเลยเนาะค่ะกัดจ้างที่เคยเอ่อกัดจ้างที่หนูนะเคยบอกไว้เนาะ กสมมติว่าหนูนะบอกว่าหนูนะเรียนเก้าโมงอาจจะบอแมนเก้าโมงตรงอาจจะเป็นเก้าโมงเคิงเก้าโมงที่สิบเก้าโมงอย่างไปที่บ่มีทางหรอกค่ะ ที่เขาสิเล่นเวลาเดิมได้เป๊ะๆขนาดนั้นล้างเทียเขาไม่ได้ว่างขนาดนั้นเนาะค่ะไปถูกไหมทุกเต้า ช่วงเวลากะมีผลเนาะค่ะเออมาแล้วโอ้ยรอบนี้เป็นถุงเนาะค่ะ สวยได้มาแล้วแถวนึง เออขาดอีกอันเดียว อันเดียว เออสวยงามโอ้โหมาว่ะ ถุง เชี่ยโคตรเอาสี่พันบาทค่ะ โอ้โหพวกถุงแล้วก็ยกเอ่อถุงยกก้อนท้องเขายากแล้วค่ะ อันพวกนี้คือเขายาก เพราะว่ามันคุ้นหลาย โอเคสี่พันบาท โอ้โหโอ้ my god ไปเลยค่ะ หน่อยนึง โอเคมัดีก่อนท้องมาเด้ก่อนท้องก่อนท้องโอ้เออหือบ่เขาเลยเลยสมอยู่ไปคิดไม่โอเคที่หนูน้าอยาก ให้เน้นเนาะค่ะ ก็คือเวลา50อ่าถ้าสมมติจะเล่นเกมเสือเกมอย่างพวกเนี้ยเออก่อนทองมา หนูแลอยอยากให้เน้นเวลาเนาะค่ะ เวลานี่สำคัญอีหลีจังแบบคนในกลุ่มเทเลแกรมเขาบอกว่า ให้เล่นก่อนสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มมาบางเกมจะบ่ค่อยเข่าเลยเออบ่บ่แตกเลยกับกะว่าได้เนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะเพราะว่าคนในกลุ่มนี้ โอ้โหเทคนิคดี ๆ กันเพียบเลยนะคะบางคนนี่แบบเสือโดดไอเสือเต้นเต้นแล้วเต้นอีกมัวโดดที่แบบ โอ้โห เอาแบบ เอามาโชว์กัน ย่างหลาย โอเคสามวันเจ็ดค่ะไปสิบไม่ค่อยๆเล่นไปนะคะ เออ โอ้โหก้อนท้องมา ก้อนทองม้าแล้วค่ะ 2,000 บาท โอเคหาพันละวายมา วายมา โอเค โอ้โห โอ้โห สภาพ ไปปรับไม่ได้ค่ะ เป็นสองร้อยเพราะว่าเฮาสิปรับไม่ตอนหาพันแล้วค่ะ มันลดลงมาเหลือสี่พันเก้ากะบ่เป็นอย่าง ไปสิบไม่ที่เก้า ดิมาดิ เออ มาดิ มาดิ โอ้โหทำสมมติมันเริ่มหมุนโดนๆแบบเนี้ยมันน่วงๆแบบเนี้ยเอาจริงๆนะ หนูน้อยอยากเซ้าเล่นเลยนะ เพราะว่า คนมันเริ่มเล่นหลายแล้วค่ะคือจะมันเบียดกันอะเออ สูงปะสวยโอ้โหก้อนท้องสองแถวมาว่ะเฮ้ย ประมาณที่ละแปดพันบาทแล้วค่ะ โอ้โหโคตรเอา ไปหนึ่งมื่นแล้วค่ะ มาดิก่อนท้องก็ได้มาไม่ต้องเอาอย่างอื่นเลยเอาจะก่อนท้องก็พอ มาดิโอ้โหมามา โอเคขออนุญาตปรับใหม่เลยนะคะเป็น 400 บาท เดี๋ยวมึงว่าก่อนท้องสิมาอีกบอสมมา อ้โหเออได้อยู่อยู่ยังในต่อชีวิตอยู่แล้วค่ะ เออเก็บหน่อยเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างกับซี่ก็เก็บไปแล้วค่ะโอ้โหมาโอเคเดี๋ยวนูนักขอพอสัมนี้ก็แล้วกันนะคะไหนว่าแปดพันบาทกับก้อนท้องแถวหนึ่งดันไม่ค่อยขึ้นเป็นไหนอะโอเค เดี๋ยวนูนักอะ